ขจัดคราบหินปูนก๊อกน้ำกันค่ะ สไปจะเลือกใช้เป็นใบมีดที่มีด้ามจับแบบนี้นะคะ เขาสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยค่ะ สไปจะหันด้านที่คมเข้าด้านใน แล้วก็หันด้านไม่คมออกด้านนอกนะคะ แล้วก็กดล็อกค่ะ จะถอดเปลี่ยนได้แบบนี้เลยนะคะ มีใบมีดมาให้เปลี่ยนด้วยนะคะ หลายใบอยู่นะคะ ใช้ไปหลายครั้งแล้ว มาทำกันเลยค่ะ สไปก็จะค่อยๆขูดนะคะ ขูดเบาๆ ก็ออกแล้วค่ะ สไปเคยใช้น้ำยาหลายตัวนะคะ ถ้าคาบหินปูนฝังแน่นแบบนี้นะคะ ก๊อกนี้นะคะสไปใช้มาประมาณ 6 ปีแล้วค่ะ ก็ใช้น้ำยามาหลายตัวมากเลย มันไม่ค่อยออกนะคะ มันน่าจะเป็นคาบที่ฝังแน่นมากๆเลยค่ะ ไปเห็นคลิปฝรั่งนะคะ เขาใช้ใบมีดที่มีด้ามแบบนี้เลยค่ะ แล้วเขาก็ขูดขูดนะคะ สไปก็เลยลองดูบ้างค่ะ ไปหาสั่งมานะคะ จากช้อปปี้ค่ะ ก็ได้มานะคะเป็น อุปกรณ์ที่แบบใช้งานได้หลากหลายมากอะค่ะ แล้วก็สามารถขูดที่พื้นกระเบื้องหรือแบบพื้นผิวที่แบบมัน อ่าเนี่ยค่ะพื้นพื้นผิวที่แบบ มันแบบขูดยากแล้วก็แบบต้องใช้แรงในการขูดนะนะคะใบมีดแบบนี้นะคะคือมันต่างจากมีดคัตเตอร์ตรงที่ว่ามีดคัตเตอร์เนี่ยเวลาเรา ขูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันแบบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบนั้นนะคะ อันนี้คือเวลาเราทิ่มเข้าไปตรงๆเวลาเราขูดเนี่ยมาถนัดมือมากกว่า มีคัตเตอร์เราเหมือนจะเป็นการขูดด้านข้างนะคะมันเลยไม่ค่อยถนัดค่ะ อันเนี้ยเวลาที่เป็นอะไรที่แบบอยู่ที่พื้นนะคะ เป็นคราบฝังแน่นอยู่ที่พื้นอะไรแบบนี้ก็สามารถเอามีดตัวนี้ดันออกได้เลยค่ะ คือมันสะดวกมากเลย แล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะ อันนี้ถ้าตามซอกก็ค่อย ๆ ขูดไปเรื่อยๆ นะคะ แบบนี้เลยค่ะ แล้วก็เอากระดาษเช็ดออกหรือว่าเอาผ้า เช็ดออกนะคะ แล้วก็เก็บรายละเอียดค่ะสไปอาจจะไม่ได้ทำเนียบมากนะคะ เพราะว่าเราทำเท่าที่เราทำไหวนะคะแล้วเราก็ค่อยๆ เก็บรายละเอียดไปเรื่อย ๆ เลยค่ะ สะอาดมากขึ้นแล้วนะคะ เห็นไหมเงาวับเลย หลังจากขัดเสร็จแล้วนะคะ ก็เอาผ้าเช็ดได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ